กำลังออกตัวแล้วครับจักรยานพันกิโล อุทัยธานีขุนตาล ขึ้นถึงยอดขุนตาลแล้วก็ลงมาที่อุทัยครับ ภายในเวลา 40 ชั่วโมง เริ่มจากวันนี้วันพฤหัสที่ 22 ครับ เช้า 7 โมงครึ่ง ผมรอบ 7 โมง แต่ว่าต้องออกพร้อมกับน้องกับโตโต้ 7 โมงครึ่งครับ ก็เลยออกช้าน่ดนก็ต้องกลับมาให้เสร็จให้ทันภายในวันอาทิตย์ไม่เกิน 10 โมงครับ ตัวไปแล้วครับนี่เจ็ดโมงสี่สิบครับผูมยี่สิบสี่จุดสี่ พี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่พี่ถัดไป210คนจำไมผิดวิวสวยมาก on. ่พริกนุ่มนะครับพี่นอน ครึ่ง่ประมาณสามทุ่มครึ่งสองสี่สามสองหกดอกแบ็กที่หนึ่งี g ีเท่าไหร่ไม่รู้ครับเยสาโจจะได้นอนแล้ว สองกิโลปั่นไปหาที่นอนกัน เย้ 4โลครับไปนอนที่นี่นอน่หลับง่วงเออมือคืนนอนเหมือนจะดีก็ไม่ดีเลยที่นอนดีพี่พี่จะไปวัดอะไรถ้ำหรือสักอย่างไม่รู้ครับกิโลที่สามร้อยหกห้าก็ประมาณสี่สิบกว่าโล แล้วเดี๋ยวก็ไปหาข้าวกินตอนนี้ประมาณตีสี่ยี่สิบไล้ ไม่รู้เออช่างเถอะหกเจ็ดหกแปดประมาณนี้ดูไม่ครันั่บนเนี่ยบะหมี่ไส้กรอกสุดยอดมากอยู่ตรงขาสั่งแขนสั่งหมดแล้วโหมากครับถ้าไม่กินตรงนี้ก็คงจะไปต่อกันไม่ไหว อมปิงงครับ 4P ที่ไม่รู้ครับแค่ไหนที่เดี๋ยวๆตอนนี้เป็นเวลา9โมงใช่ป่บเซลฟี่ป่ะ21นาทีใช่ครับ9โมง21นาที425 กิโล ต่อไปก็ที EP ถัดไปครับ 20 โลพระธาตุลำปาง441 ต่อครับ อีก 20 โลพระธาตุอะไรอีกอันหนึ่งก็ไม่รู้นี่ครับ รถมาลำปางด้านหลังครับ รถมาวัดพระธาตุลำปางหลวงครับ ตอนนี้ที่ 441อนนี้10โมง43 นะครับจะ 11 โมงแล้ว เราต้องขึ้นขนตาลให้ถึงก่อนภายในบ่าย 2.50 น่าจะทีพีปิด ถ้าปิดเสร็จต้องรีบไหลลงมา อีก 40 40โล ก็ก็หนักหนาเอาการอยู่ กำลังโตโต้กำลังแต่งหน้าอยู่ กำลังเติมแป้ง เดี๋ยวเขียนคิ้วทาปาก แล้วครับนี่สิบเอ็ดโมงนิดๆละครับเซเว่นซื้อกาแฟก่อนขึ้น เริ่มขึ้นขุนตาลแล้วครับ ประมาณ 12 โล แต่ว่าที่หนักๆจริงๆประมาณ4โล ที่ว่าต้องเข็น เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงอยากรู้ ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะ ริงครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา 20 ยาวๆผมว่า น่าจะสัก สัก 200 เมตร โอ้ หนักจริงหนักจริงน่าจะยังเหลืออีกประมาณสัก3 โล ก็คงไปอย่างนี้อีกอาศัยการเลื้อยได้ครับซ้ายทีขวาทีถ้าไม่มีรถหลังไม่มีรถหน้านะจะต้องระวังนิดนึง 20 จริงๆ แต่ถ้า เลื้อยเนี่ย ผมมองว่าน่าจะเหลือสัก 15 หรือ 16 ทางลง แล้ว ครับ แต่ว่าทาง ลง ก็ค่อนข้างอันตรายโลนึงครับทำนาเห็นยอดแล้ว ไม่เข็นเลยเกิดเลื้อยเป็น งูเหนื่อยเลยครับ ช้เวลาไปทั้งสิ้นตั้งแต่ 13 17ตอนนี้ 14 01ประมาณ43นาทีต่อไปครับ CP วัดพระธาตุดอยแก้วไห้ใหู้่ไปไหนอ่ะไม่เกินบ่ายโมง38เฮ้ยไม่ใช่บ่ายโมงตีหนึ่งสามสิบแปดครับร้อยสี่สิบห้าโลร้อยสี่สิบห้าโลตีหนึ่งตีหนึ่งสามแปดตอนนี้ถึงโมงละสองครึ่ง บายฝนตาลเคยแต่นั่งรถไฟมา ปั่นจักรยานมาเลยบ้าชิบเป็นเหนื่อยมาก ด้วยจะดีกว่า เพราะว่ามันจะกันฝ้ำนได้ด้วยแต่ถุงเท้าก็ต้องใส่เพราะว่ามันจะกัด ศูนย์ครับเหลืออีกอทุ่มหนึ่งละทุ่มครึ่งละตอนนี้ทุ่มห้าเหลือประมาณร้อยโลร้อโลเก้าสิบโลแผนคือเที่ยงคืนไม่รู้ได้หรือเปล่าแะข้าวก่อนครับ ตอนนี้ยังไม่ได้กดที่เอากดแล้วตอนนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบแล้วครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบเหลืออีกสิบหกโลสิบหกโลได้มาสิบหกสิบหก ฝั่ง16 โล ได้มา 615 แล้วครับ แต่ไอ้ 16 โล เนี่ย ไอ้ 16 โล เนี่ย รู้สึกจะตัวร้ายเลยใส่เขา แก้วพระธาตุดอยแก้วครับตอนห้าทุ่มครึ่งครึ่งสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่23ครับไม่ใช่ยี่สี่อ่า24หรอหลงวันแล้วหกโมงเจ็ดนาทีอุณหภูมิ21 องศา วันนี้ระยะทางหกร้อยสี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้ ร้อยประมาณสี่ประมาณสี่สิบเอ็ดวันนี้เรามีมิชชั่นต้องปั่น ประมาณ 380 โล าแฟจังเลยคาปูชิโร่เอาไหมคาปูชิโน่ร้อนแก้วหนึ่งมอคค่าร้อนนสุโขทัยแล้ว ค่า270กว่าโลเองคือเซเว่นแล้วครับ เจ็ดอะไรวเจ็ดแปดห้าหลงไปด้วย ทางโค้งว้าวสเตเมื่อเลยกี้ก่อน เออ เดี๋ยวไปต่อ 857ปตทพิจิตรครับอุณหภูมิตอนนี้3ไม่ร้อนเลย ไม่ร้อนเลยบ่ายสองครึ่ง เรายังอยู่กำแพงเพชรทางไปพิจิตรได้มาสัก800 808 โล ถนนแปดห้าเจ็ดแล้วครับ อร่อยนะกินไหมเหลืออีกเท่าไหร่วะกับแปดหกสูประมาณร้อยหกสิบตีร้อยหกสิบน่าจะเร็วตอนนี้หกโมง เข้ามาตะกี้หกโมงหกโมงสามสิบห้าเฮ้ยห้าโมงครึ่งตอนนี้หกโมงห้าโมงสามสิบห้าแล้วก็อีกร้อยหกสิบก็ตีตีสองสักแปดชั่วโมงหกโมงตีสองประมาณตีสามเก้าชั่วโมงนี่อยู่ที่พิจิตรครับ ทุ่มสี่สิบห้าอ้ยยังอยู่พิยังอยู่พิพิดตรงนี้มดูไมเก้าแปดร้อยเก้าสิบสี่แเก้าสิบสี่ละบางนนาครับ ไปเลยไปเลย นะครับเป็นซีเกรดชิคอยที่ 910เออ ในชูชีตมี แต่ดีเวทไม่มีนั่นเองแล้วใครจะรู้ต้องดูชูชีตหรอ910ป่ะตอนนี้3ามทุ่มกว่า ห้าทุ่มแล้วสี่ทุ่มสิบหกทุ่มแล้ว เหลืออีกเก้าสิบโลักัดสิริสตาร์ทเก้าวันพฤหัสที่สองตอนเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมง ไปออกรอบเจ็ดโมงครึ่งต้อนนี้ฟินิตแล้วโดยสวัสดีค่ะ รอบเจ็ดโมงแต่ผมออกเจ็ดโมงครึ่งนะแล้วก็มีบิว มีพี่วี แต่บิวน่าจะอยู่ข้างหลัง ประมาณชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งนะ ถ้า ถ้าไม่แวะนะถ้าแต่พี่วีน่าจะนอน แล้วก็ไฮไลท์ของสนามนี้ครับ ก็คือเขาขึ้นอะไรวะขุณตาลขนตาล ก็สนุกดีครับ ประมาณดี ขึ้นลงมันดี น่ากลัวดี หมดสภาพแล้วครับก็สนามอันตราย อันตรายจนขึ้นลงนะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับกิมมิกอยู่แค่ตรงนั้นเลยครับอยู่แค่ขุนตาลหมดขุนตาลแล้วก็จริงๆถ้ารับมีประตูวาร์ปเขาอยากวาร์ปเลยนะแล้วก็เรื่องอาหารการกินระหว่างทาง อาจจะหายากนิดนึงแต่พอพอเข้ามาใกล้ๆตัวเมืองแล้วมีตลอดทางกินตลอดทางครับ ก็โอเคครับ สถานนี้แต่จริงๆอยากให้มาลองดูสักทีนึง ปขึ้นสักที พอละขึ้นสักทีพอครั้งต่อไปมันมันก็เหนื่อยเปล่าๆเจอกันครั้งหน้าครับไปขึ้นสุดเลยครับ